สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครบัญชีเวฟนะครับผม ก่อนอื่นนะครับ มาที่ Google นะครับ แล้วก็พิมพ์คาว่า beta จุด wave beta จุด wave platform นะครับผมอันนี้ครับ beta จุด wave platform นะครับผม ก็ไปคลิกอันแรกครับ แล้วก็เรากด get start เลยครับผม แล้วตรงนี้นะครับ มันจะให้เรา create new account นะครับ ผม เลือกอันไหนก็ได้นะครับ ที่ชอบครับผม แล้วก็อันนี้ก็ตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้นะครับผม ต้องอย่างน้อย 8 ตัวครับผม แล้วก็อันนี้ก็ confirm นะครับ ก็คือใส่รหัสผ่านเดิมครับ เสร็จแล้วก็กด continue เลยครับผม แล้วเราก็กด backup now นะฮะ แล้วก็กด ต่อนะครับ I understand ครับ ตรงนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับผม อันนี้คือคำทั้งหมดนะครับ คุณจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับ ให้จำคำทั้งหมดนี้ได้ จะถ่ายรูปในโทรศัพท์ก็ได้ แคปหน้าจอก็ได้หรือจดไว้ก็ได้นะครับผม หรือมันมีปุ่ม copy dem ตรงนี้นะครับผม ให้กดตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วเราก็ไปเปิดแท็บใหม่นะครับ แล้วก็กด Ctrl V ครับ ทีนี้ แล้วก็กด I have written it down นะฮะ แล้วก็เขาจะให้เรานำคำเมื่อกี้นะครับมาเรียงกันให้ถูกต้องนะฮะ แล้วก็ไปดูอันนี้วิธีของผมนะครับ หรือใครจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับ ก็เรียงตามให้ถูกต้องนะฮะ าจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะ ต้องเรียงตามให้ถูกต้องแบบหน้าแรกนะครับผม ร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับ ถ้าเรียงเสร็จแล้วนะฮะ พออย่างนี้แปลว่า เราเรียงถูกต้องนะครับ เสร็จแล้วครับ ให้เราติ๊กทั้ง 3 อันนะครับ มันจะมีปุ่มให้ติ๊กเขากดคอนเฟิร์ม m and บ e กินครับ เท่านี้ครับ คุณก็จะได้ บัญชีเวฟ แล้วนะครับผม แล้วพอสมมติถ้าคุณมาเข้าเว็บเบต้าเวฟแพลตฟอร์มอีกทีนะครับ มันก็จะขึ้นเป็น เดี๋ยวสักครู่นะพอคุณเข้ามา Beta w a v แพลตฟอร์มอีกครั้ง มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม ตรงนี้คือ ID address ของคุณนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เป็นเราก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ครับ ครับผม ท่านี้คุณก็ได้บัญชีเวฟแล้วนะครับผม ขอบคุณครับ